เราทุกคน เราทุกคนต้องการมีสุขภาพที่ดี ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาว ต้องการอยู่กับคนรักให้นานขึ้น คุณคงไม่รู้คุณคงไม่รู้ว่ากว่า90%ของผู้ใหญ่มีเชื้อไวรัสที่กำลังฝักตัว และรอวันแสดงอาการ คุณคงไม่รู้ว่าคุณอาจติดเชื้อไวรัสนั้นแล้ว แต่ถ้าเราไม่ยอมรับและสู้กับมัน แค่จุดเริ่มต้นเดียวร่วมกับเรา ร่วมกับเรา ร่วมหาทุนวิจัยร่วมกับเราร่วมกับเรา ร่วมบริจาค100ล้านบาท ร่วมกับเราเพื่อวิจัยไวรัส และพัฒนาศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราอยู่กับคนรักให้นานขึ้นได้ มีชีวิตที่ยืนยาวได้